คูณ็ดยังไงครับ โอ้ยังไหลอยู่ครับดอกนี้โอ้ยเลขสวยครับเลขแปดนะ เอช่องแรกลงมาเลย เอลงมาด้วยครับไหลไปครับโอ้ยดอกนี้เอาเรื่อง ไหลไปอยู่เปลี่ยนเป็นวายด้วยดอกนี้ยังไง ได้ใช้ด้วยชุดแฮปปี้มิวหรือเปล่านะส่วนนี้ของ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 หนึ่งบาทนะเบทที่สูงที่สุดก็จะเป็นสี่ร้อยนะ เกมนี้ก็จะเป็นเกมเก่าแล้วนะแต่ยังได้อยู่นะเกมนี้ ผมเล่นประจำนะขออนุญาตเริ่มที่เบทยี่สิบนะไปกันเลยห้าสิบหมุนเลยขออนุญาตเปิดเทอร์โบยัดเลยนะครับไปอ๋อได้อยู่เป็นเป็นไว้ได้ใช้ไหมเฮ้ยไม่ได้ใช้เฉย อะไรวะน่ะลงมาเปลี่ยนเป็นกรอบทองครับยังไง โอ้โหได้ใช้ไหม ไม่ได้ใช้นะ โอ้โหเอาเปลี่ยนเป็นกรอบทองอีกแล้ว ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องกันนะเนี่ย เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวายอย่างนี้ โอ้โหไม่ได้ใช้นะอีกแล้วนเปลี่ยนเป็นวายไม่ได้ใช้โยโอ้โห ลิ้นพันกันเลยแค่วิเอาเรื่องนะเนี่ยมันเป็นเล่นไหมนะเนี่ยจะหมดนะน่ะหูยเปลี่ยนเป็นกรอบรองหลังนี้ ยังไงหูได้ใช้เปลี่ยนเป็นไว้ครับ เอาเรื่องไหลครับแล้วไหลแล้ว ไหลแล้วยังไง ไหลอีกครับยังไง ถึงไหมหูไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นกรอบทองแล้วยังไง เฮ้ยอย่างเงียบสิ ได้อยู่นะโอ้โหเปลี่ยนเป็นกรอบเงาเหล่านี้นี่เปลี่ยนเป็นกรอบเงาครับเหล่านี้ เอาเปลี่ยนเป็นไว้แน่นอนเหล่านี้ไหลไปครับ ไหลไปครับ ยังได้อยู่นะเหล่านี้ เปลี่ยนเป็นกรอบเงาด้วยได้ใช้ไหมโอ้โหไม่ได้ใช้มีไว้ตั้งสองตัวนะเมื่อกี้น่าเสียดายจริง ๆ เนี่ย เฮ้ยมันเล่นไป ขออนุญาตลดเบ็ดกันนะ เผื่อแป๊บเดียวเอง ยาไปที่เบ็ดสิบบาทแล้วก็ห้าสิบหมุนนะครับ ไปกันเลยมาเปลี่ยนเป็นกระพองยังไง โอ้ยอ๋อเปลี่ยนเป็นไวตรงนี้เต็มเต็มหรือเปล่ากูไม่ได้ใช้อีกแล้ว เต็มอยู่นะอ่าไหลต่อ มี มีหรือเปล่า ไม่มีละ โอ้โหเปลี่ยนเป็นกอดทองเหล่านี้ยังไงโอ้โหไหลครับอ้าวคอมโบมาเปลี่ยนเป็นกับทองโอ้โหอ้าวคอมโบมาอีกแล้วครับ เฮ้ย ทำเป็นเล่นเอาเรื่องแล้วเนี่ย เหลืองนั้นน่ะโอ้ยดอกนี้เป็นแมงกอพองโอ้ยดอกนี้ไหลยาวๆครับโอ้เต็มเป็นวายครับดอกนี้ เต็มเต็มอยู่นะเต็มเป็นวายอีกสองช่องครับโอ้ยดอกนี้เต็มกระดานรู้เรื่องรู้เรื่องครับดอกนี้สำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะหนึ่งพันสองร้อยนะอ่าเอาเรื่องแล้วอ่ะ เอาเรื่องแล้วอ่ะไปครับ ไหลต่อครับเอาเรื่องครับ เปลี่ยนเป็นวายด้วยครับดอกนี้ชุดเบิ้มครับ ครึ่งกระดานดอกนี้ชุดเบิ้มอีกไหมอุ้ยสกัตเตอร์สามตัวแล้วยังไงลงมาจบจบไปลงมาเลยจบจบไปโอ้โหไม่ลงมานะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกา431 บาทนะเราเรื่องครับ ไป ไปกันต่อครับ ไปครับวันนี้มาในทุนหนึ่งพันบาทนะ เมื่อกี้ก็เกือบหมดนะฟื้นขึ้นมาหน่อยนะสำหรับเบ็ดสิบบาทนะล้อเบ็ดเป็นวายครับโอ้โหตอนนี้เป็นเป็นวายอีกได้ใช้หรือเปล่าโอ้ได้ใช้อยู่นะอยู่ไม่ถึงนะวายอยู่ไกลไปนะเมื่อกี้มาไหลไปครับไหลไปเอาเลี่ยงเอาเลี่ยง ไปอีกที่แน่เป็นเขาทองด้วยยังไง ได้ใช้ครับเปลี่ยนเป็นไว้ครับ เฮ้ย ไม่ไหลเมื่อกี้เหลือเชื่อ ไหลไปครับดอกนี้ดอกนี้ขึ้นกระดานครับโอ้โหหมดแล้วนะ ขออนุญาตย้ำไปที่เบ็ดยี่สิบนะเมื่อกี้โดดผมไปขอแก้มือหน่อยสามสิบหมุนพอ อ้าวเปลี่ยนเป็นวายครับ ตรงนี้ไหลไปครับ เปลี่ยนเป็นวายอีกครับ ตรงนี้ โอ้โห ไหลไปครึ่งกันดานครับ ได้ใช้หรือเปล่าได้ใช้ด้วยนะ ตรงนี้ถึงด้วย โอ้โห ไหลไปอีกครับ โอ้โห เอาเรื่อง เอาไหลอีกครับ โอ้โห เอาเรื่องสำหรับตรงนี้เงินรางวัลก็โต451 บาทนะอ่าไปกันต่อเลย เปลี่ยนเป็นกระทองด้วยยังไง โอ้โห อย่างนี้เต็มมอยู่นะ เต็มกระทองไม่ได้ไม่ไหลต่อนะโอ้โหเสียดายอ่ะ หลายใบครับ โอ้โหหลายใบครับเป็นเมกับทองครับหลังนี้ยังไงโอ้โหหลังนี้เป็นเมกับทองครับ ยังไงได้ใช้หรือเปล่า โอ้โห ไม่ได้ใช้นะหลังนี้ เป็นเมกับทองอีก โอ้โหหลายใบครับ ได้ใช้หรือเปล่านะโอ้โหไม่ได้ใช้อีกแล้วนะเบ็ดยี่สิบมันเอาอีกแล้ว เอาเรื่องมันเริ่มดูดคืนอีกแล้ว นะไหลไหลไปนะนั่นแหละนั่นแหละมีอีกหรือเปล่ามีอีกครับ โอ้โหตรงนี้ไหลปะไหลไปครับเฮกเตอร์สามตัวแล้วยังไงลงมาเลยดีกว่าไหมลงมาเลยไหมไม่ลงนะโอ้โหเอาเรื่องมันโคตรมัน มันเลยอะเกมเก่าแต่ยังได้อยู่นะสำหรับเกมนี้นะโอ้ยเปลี่ยนเป็นวายนะตรงนี้เต็มเต็มอยู่นะจกจกครับ ไหลไปครับ มันเอาเรื่อง ไหลไปดิมีก็เอาไหลไปดิเป็นมังกรท้องด้วยยังไง ไหลไปต่อครับสิบช่องสองยังไง ไม่ลงมานะ โอ้ยเฟูฟิวเจอร์พันห้านะไม่เอานะ ขออนุญาต ปั่นนอกนะ ผมชอบปั่นข้างนอกนะ ขออนุญาตไปที่เบ็ด แปดสิบแล้วกันเลขแปดก็เลขมงคลเหมือนกันนะขออนุญาตไปที่แปดสิบหมดเหมือนกันนะเอาเรื่อง ยัดไปเลยอันแรลเปลี่ยนเป็นกรอบองไงหูดอกนี้เปลี่ยนเป็นวายด้วยเต็มเต็มครับดอกนี้ครึ่งกระดานครับไหลต่อครับเปลี่ยนเป็นวายครับยังไง ไหลต่ออีกครึ่งกระดานนะดอกนี้ ไหลต่ออีกนะโอ้โหสเก็ตเตอร์มาแล้วสองตัวนะโอ้โหอย่างนี้โคตรมันครับโอ้ยอย่างนี้เป็นกรอบทองบานเลยครับ โอ้ยยังไม่ได้ใช้นะไหลไปครับอย่างเป็นกรอบทองครับไม่ไหลต่อนะอูสเก็ตเตอร์สามตัวนะยังไงอีกตัวเดียวก็ลงมาซะสิไหลไปต่อครับได้หลุนต่อนะก็ลงมาซะสิโอ้โห ไม่ลงนะโอ้โหน่าเสียดายจริง ๆ เลย เลี้ย่งนะแบบนี้นะจุดเบิ้มเลยนะ เอาเร่งชุดเบิ้มครับ ชุดเบิ้มเก็บไม่กรอบท้องดอกนี้ยังไงครับ อือหือถือว่าได้อยู่นะ เฮ้ยมันจะโดนสูบเงินแล้วอะไปครับ ไป ไปต่อนะ ไหลไปก่อนลูกเฮ้ยเงียบเฮ้ยมาว่ะเนี่ยวก่าทองแล้ว ยังไงไหลต่อไหมอืมไม่ได้ใช้ยังได้แล้วกรอบทองเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นกรทองอีกแล้วยังไง ยังไหลอยู่เปลี่ยนเป็นกรทองอีกยังไหลอยู่ ยังไหลอยู่ ได้ใช้ไหมได้ใช้ด้วยเปลี่ยนเป็นไว้ได้ใช้ด้วยเปลี่ยนเป็นไว้อือหือ หลุดเฉยเลยนะโอ้โหเว้ยไล่ไปสุดเบิ่มอยู่นะเมื่อกี้นะโอ้โหเมื่อกี้หลุดเฉยเลยนะโอ้โหเว้ยเอาเรื่องวินนี่บวกมาเยอะนะเนี่ยหาวัดใจหน่อยได้ไหมอุ้ยไม่ไหวเบ็ดห้าสิบซื้อเท่าไหร่ สามพันกูไม่พอเบ็ดสี่สิบซื้อเท่าไหร่ครับสามพันนะอ่าเบ็ดสี่สิบไป ขออนุญาตซื้อบิดเจอแล้วไปแล้วนะกี่ตัวนะครับดูกันโอ้ทั้งหมดห้าตัวนะโอ้โหเราเลี้ยง ้ยสิบหมุนนะ เพิ่มคูณทีละสามนะ รู้เรื่องครับอ่าเก็บคูณไปก่อนนะ อย่างนี้ ไหลไปครับ เก็บคูณไปก่อนนะ น้องด้วยยังไงจะใช้หรือเปล่านะ ไม่ได้ใช้อีกแล้วครับแต่ตัวอื่นยังไหลอยู่ตัวอื่นจะเปลี่ยนเป็นวายครับแต่อยู่ไกลหน่อยครับ ไม่ได้ใช้ครับไม่ถึงครับโอ้โหสำหรับตรงนี้เงินรางวัลเมกะครับ1,920 นะไปห้าหมุนนะโอ้ยเพิ่มหมุนมาอีกหนึ่งหมุนครับ ก็ยังเหลืออีกห้าหมุนเท่าเดิมนะเพิ่มมาอีกหนึ่งหมุนครับก็ยังเหลือห้าหมุนเท่าเดิมนะคูณสิบหก โอเคมาตรงนี้เปลี่ยนเป็นกรอดทองครับโอ้ยตรงนี้ไหลไปครับ โอ้โหมีเพิ่มหมุนมาด้วยครับ ไหลต่อครับ เพิ่มหมุนยังไม่สอนครับไหลก่อนครับ ไหลอีกครับดอกนี้ชุดเบิ้มครับบอกเลย โอ้โหสำหรับดอกนี้เงินรางวัลเมกะนะหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองนะเรื่องเพิ่มหมุนมาอีกครับ เหลืออีกสามหมุนกับอีกคูณยี่แปดนะโอ้ยคูณยี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดแล้วนะตอนนี้ยังไหลต่ออยู่นะโอ้โหชุดเบิ้มจริงๆตอนนี้อยู่ที่คูณสามสิบสี่นะกับอีกสามหมุนนะเอาเรื่องหมุนสุดท้ายยังไงครับโอ้โหชุดเบิ้มครับอืมตรงนี้เต็มเต็มครับอืม สำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะ2,992นะหมุนสุดท้ายครับโอ้สามสิบเจ็ดยังไงครับ โอ้ยังไหลอยู่ครับดอกนี้โอ้โหเลขสวยครับ เลขแปดนะเอช่องแรกลงมาเลย เอลงมาด้วยครับ ไหลไปครับโอ้ดอกนี้เอาเรื่อง ไหลไปอยู่ เปลี่ยนเป็นวายด้วยดอกนี้ยังไง ได้ใช้ด้วยชุดแฮปปี้มิลหรือเปล่านะ มีอีกเปล่าหนังนี้ชุดเบิ้มอยู่นะครับ โอ้โห เอาเรื่อง สำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ5,108 บาทนะอุ่เมื่อกี้หมด จบที่คูณ 49 นะเมื่อกี้ เอาเรื่อง สำหรับเงินรางวัลรวม 12,436เฮ้ยวันนี้มาทุน 1,000 บาทนะ ได้มาทั้งหมดประมาณ 12,000 นะโอ้ยเอาเรื่อง